เวลากับการแต่งตัวนะคะดังนั้นบอเตอยากเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกเราก็ต้อง ศึกษาแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของเขานะคะ ใส่เสื้อซ้ำกันทุกวันนะ แบบเดียวกันนะ ไม่ใช่เสื้อซ้ำนะ ค่ะ พี่ดีเลอร์ค่ะท่านใดที่เป็นแขก เป็นแขกรับเชิญกด 789 ให้หน่อยค่ะพึ่งมาฟังครั้งแรก เอผู้หญิงเด็กๆสวยๆนี้เป็นใครเอ่ยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ พี่ดิลเลอร์คะกด789ให้หน่อย ใครเป็นแขกนะคะ ใครเป็นแขกไหนบอกสิวันนี้บอเต๋ไม่ได้มาคนเดียวนะคะบอเต๋มากับใครคะบอสเต๋ไม่ได้มาคนเดียวนะคะ พี่ดีเลร์กดเจ็ดแปดเก้าให้หน่อยค่ะ ช่วงรอเพื่อนบอง น้องบอง น้องบองบอสเตะไม่อยู่กับบอสเตะนะ น่ารักไหมคะ บอสเตะสวยบอสเตะสวย เห็นไหมคะ บอสเตะมากับน้องบองค่ะ ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะ เดี๋ยวเอาไว้เล่นตอนไลฟ์วันอาทิตย์ ซื้อมานะคะ วันนี้ต้องวิชาการนิดนึงนะคะ วันอาทิตย์นี้นะคะ เดี๋ยวจะไลฟ์กับน้องบองนะคะอันนี้นี้เจอกันอ้าวพี่มันมาอยากได้แล้วสิเอาไว้เดี๋ยวนะน้องบองทักพี่บุญมาสิน้องบองทักพี่บุญมาสิพี่บุญมาสบายดีนะ พี่หน่อยคะ มีแขกใช่ไหมคะ พี่หน่อยคะ มีแขกใช่ไหมคะ หอมปากหอมคอค่ะ พอค่ะ เดี๋ยว แขกมาบอกว่า นั่นไง เขาว่ากันว่า เออเจ้าของโครงการนี้ สติไม่ค่อยดีที่ทำโครงการนี้ออกมานะคะ นะ โอเคค่ะ เราอย่าเครียดนะคะ พี่พี่ดีเลอร์ขาเราต้องใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุข งานเครียด เอางานทำให้เสร็จนะคะ เราใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุข อย่า อย่าเอาความเครียดเก็บไว้นานนะคะ รีบกำจัดมันออกไปนะคะ ทุกคนมีความเครียดแหละ แต่ก็มีนะคะ มีเมื่อวันเมื่อวันเป็นมาสิ้นเดือนไงเครียดไหมเครียดนะคะเครียดนะ แต่ว่าทุกอย่างเราทำในสิ่งที่จำเป็นค่ะ เมื่อวานเราต้องทำอะไร อ่ะ เป็นวันจ่ายใช่ไหมเราก็ต้องจ่ายไปค่ะ นะ แล้ววันนี้เราต้องทำงาน ชั่วโมงนี้เราต้องทำ เราก็ทำค่ะ แค่นั้นเองนะคะเราอย่าเอาความเครียดมาสะสมปนกันนะจ๊ะอ่ะท่านใดที่เป็นแขกรับเชิญเข้ามาแล้ว วันนี้จะแจกเงินแขกรับเชิญ งบสามพันบาทวันนี้นะ วันนี้จะแจกแขกรับเชิญด้วย ใครเป็นแขกรับเชิญตัวจริง กดเจ็ดแปดเก้าอีกหนึ่งรอบ ใครเป็นแขกรับเชิญตัวจริง กด 789 อีกหนึ่ง รอบแขกรับเชิญหมายความว่า คุณไม่ได้รู้จักโครงการสินสุขเลย หรือรู้จักแต่ยังไม่ได้เป็นดีลเลอร์ กด 789 ให้หน่อยค่ะ นะคะ อยู่กับบอสเต๋ไม่เป็นดีลเลอร์ วันนี้เข้ามา อุ้ยหนึ่งสองสามสี่มาแล้ว ชื่ออะไรคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเลย ไม่มีชื่อใช่ไหมคะ ไม่เป็นไรนะคะ ฟังบอสเต๋ให้จบยี่สิบนาทีนะคะ แล้ว แต่จะมีคำถามเล็กๆให้รางวัลกับท่านนะคะ ให้รางวัลกับท่านที่เข้ามาฟังนะคะ ท่านที่เป็นดีลเลอร์แล้วและเชิญเพื่อนมาฟังนะคะ วันนี้ท่านจะมีของขวัญจากบอเตด้วยนะ และยังไม่พอต้องบอกโปรโมชั่นก่อนนะคะ วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของเดือนเป็นวันสุดท้ายที่บอสเตจะมา เจอกับพี่พี่ดีลเลอร์ทุกท่านดังนั้นไม่มีของขวัญให้ไม่ได้แล้วนะคะ ท่านใดวันสุดท้ายโปรสดมากนะคะเพิ่งออกเลยเนี่ยคลอดออกมาจากเตาเลย ท่านใดที่มีสาขาวันนี้เอาเสื้อไปขายแบบนี้สวยๆ ชิคๆคูลๆแบบนี้นะคะ หนึ่งตัว แนะนำหรือขยายสาขาเท่าไหร่เอาไปเท่านั้นตัวคะไซส์ไม่ต้องเลือก เพราะว่าเลือกแล้วโปรเซสเยอะทุกวันนี้ยังไม่เสร็จเลย น้องยังกรอกรันรีพอร์ตออกมาไม่เสร็จเลย ดังนั้นไม่เลือกค่ะ ไม่คะเอ้ยพูดผิดไม่ต้องเลือกไซส์เลือกให้เอง เดี๋ยวส่งไปนะคะคละไซส์ค่ะมีไซส์อะไรส่งไปให้เลย ไม่ต้องเลือกนะจ๊ะไม่ต้องปวดหัว นะ และคนใหม่ก็เช่นกันไม่ต้องเลือกใส่ค่ะ เอาไปเก็บไว้ใส่ใหญ่ ๆ หน่อยก็คูคู ใส่เล็กๆ ก็เป็นนักศึกษาลัดติ้วนะคะ ดังนั้นวันนี้นะคะ เมื่อคืนโอนเงิน เมื่อคืนโอนแล้ววันนี้ ไม่เป็นไรค่ะ วันนี้ทำอีกนะคะ วันนี้ทำอีกนะวันสุดท้ายเพราะอะไรคะ การที่ท่านทำเยอะเท่าไหร่ ท่านสร้างทรัพย์สินไว้นะคะ สร้างทรัพย์สินสร้างสาขาไว้ นะบนโลกออนไลน์ของเรานะจ๊ะนะ วันนี้ดีลเลอร์ดีลเลอร์ใหม่นะคะดีลเลอร์ใหม่วันนี้ได้เสื้อหนึ่งตัวนะคะทำงานวันนี้วันสิ้นเดือนแล้วถอนเงินกันพรุ่งนี้ ใครชอบบ้าง กดก้าวให้หน่อย นะ วันนี้ทำเต็มที่เลยพรุ่งนี้อะไรคะต้องไปซื้อหวยพรุ่งนี้ต้องไปซื้อหวย วันนี้ทำงานให้เยอะ โดนหวยกินกันหมดอะดิลเลอร์เนี่ยมาทำงานที่นี่เอาเงินไปซื้อหวยก็ช่วยรัฐบาล นะคะช่วยรัฐบาลใครชอบบ้างกดเก้าให้หน่อยนะคะ ทำงานวันนี้ให้เยอะที่สุดแล้วจะได้เอาเงินไปซื้อหวย หลังสี่โมงแล้วมาเจอกันใหม่นะบอบช้ำเงินมาเลย รีบมารีบมาทำงานหาดีเริ่มใหม่นะคะอ่าไม่เป็นไรนะคะเราเป็นคนไทยนะเราอยู่กับหวยมาตั้งแต่เกิดนะคะ แต่ว่าเต๋เป็นคนไม่ซื้อเมื่อก่อนเล่นเยอะมากงวดหนึ่งเป็นหมื่น หลายหมื่นแต่ตอนหลังไม่เอาละเสียดายนึกไปนึกมานี่เลิกเล่นมาแบบเกือบสิบปีนะคือมาทบทวนดูแล้วเนี่ย เดือนหนึ่งซื้อแบบหวยชุดเนี่ยไม่รู้กี่ชุดแบบ เป็นหมื่นอะโอ้ไม่ไม่เอาละเพราะถูกยังไงก็ไม่คุ้มถูกยังไงก็ไม่คุ้มนะคะ แล้วเมื่อก่อนก็เคยเป็น แบบ เราก็ทำ ชอบทำอาชีพแบบว่าที่บ้านญาติอะไรเงี้ยเขาก็มีแบบเป็นเจ้ารับหวยอะไรเงี้ยเราก็ เนาะแต่ตอนหลังไม่ได้ละโดนจับไงโดนจับหมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่เรานะญาตินะคะอ่ะอย่าเล่นคือเล่นเอาพอมขำเอาพอเสียวอ่าเพราะคนเรามันต้องแบบว่าอะดรีนาลีนในร่างกายมันต้องหลั่งใช่ไหมมันให้แบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นได้แต่ว่าอย่าเล่นซะแบบ คิดว่าเป็นความหวังของชีวิตอะไรเงี้ย มันมันไม่มีจริงนะคะ มันไม่มีจริงนะ ก็เอาทำงานเนี่ยค่ะ ได้แน่นอนนะคะ ท่านใหม่นะคะ ที่เข้ามาแล้วนะคะ กด789 แล้วเมื่อสักครู่เดี๋ยวพอช่วงหลังนะคะ จะว่าที่ว่าที่ผู้ว่าไม่ได้แล้วนะคะ สงขลาค่ะ วันนี้ต้องเป็นผู้ว่าค่ะ นะคะ วันนี้นะคะ นะโปรโมชั่นวันนี้เพิ่งออกสดๆ ร้อนๆเสื้อนะคะหนึ่งต่อหนึ่งเสื้อคู่ค่ะนะคะ คนขยายได้หนึ่งนะคะ คนอีกห้าสาขาอีกห้าสาขาพี่อนัสรีบอกว่าอีกห้าสาขานะคะ คนใหม่ได้หนึ่งสาขาที่แนะนำได้หนึ่งนะใส่เป็นเสื้อเสื้อคู่กันนะคะ วันนี้วันเดียวนะ วันนี้วันเดียวไม่จัดแล้วนะเดือนหน้าเนี่ย อันนี้เพราะว่าเดี๋ยว วันสุดท้ายไงเราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ย เอาเสื้อไปเสื้อเหลือสต็อก แต่ว่าไม่ให้เลือกแล้วนะไม่ให้เลือกนะคะส่งให้เลยนะจ๊ะอ่ะโปรโมชั่นวันนี้ทราบแล้วนะคะ คราวนี้ท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะคะ ยังไม่ทราบว่า เอ๊ะโครงการซิมปันสุขคืออะไร หรือว่าดีลเลอร์โอนเมื่อคืนเอ่อวันนี้ค่ะ วันนี้ค่ะ พี่ค่ะ วันนี้พี่ไปแนะนำเพื่อนเลยนะคะ ท่านก็ได้ เพื่อนก็ได้เงินก็ได้อ่านะเงินก็ได้เออเรานะคะ มารู้จักกันดีกว่าว่าเราเป็นใครนะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่านนะคะ เวลาทุกคนมีค่านะบอสเต๋นะคะบอสใหญ่ใจดี มีวิธีพาดิลเลอร์รวย จะมาจับมือดิลเลอร์ทำงาน มาพาท่านรู้จักโครงการซิมบันสุและสัญญาณ สายเลือดไทยที่ชื่อว่าฟิลนะคะ ฟิลเป็นผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ สายเลือดไทยร้อยเปอร์เซ็นคือเจ้าของเราเป็นคนไทยเทคโนโลยีนะคะ หรือว่าสัญญาณที่เราใช้นะคะ โครงข่ายที่เราใช้เป็นของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ นะคะ เจ้าของเป็นคนไทยทั้งหมด ดังนั้นเรามาฟังเรื่องราวกันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวจะได้ร่วมสนุกกันช่วงท้ายนะคะ นะวันนี้ต้องจัดหนักเลยนะคะ ท่านใดที่เข้ามาฟังนะ อยู่กับบอสเตนะคะ อ่ะโอเคค่ะ แขกนะคะ แขกของของแขกของท่านนะคะ ต้องรู้ว่าใครเป็นคนเชิญมานะคะ ติดตามแขกด้วยนะอ่า มาพบกับฟิลกันค่ะ ฟิลนะคะ ผู้ให้บริการสัญญาณมือถือบริษัทเต็ม ๆ ชื่อบริษัทฟิลเทเลคอมคอร์ปอเรชันจำกัดนะคะ ตั้งอยู่ที่ RCA มีบริษัทชัดเจนนะคะ เราตอนนี้ work from home เป็นปกติค่ะนะคะ แต่ก็ยังมีบางแผนกที่ต้องมาทำงานหรือว่าอย่างเตเองเนี่ยค่ะก็ก็เข้ามาดูน้อง ๆ แล้วก็มาไลฟ์ด้วยนะคะ แล้วก็มาทำงานด้วยก็ เราก็อยู่กันที่ RCA กรุงเทพมหานคร หลาย ๆ ท่านน่าจะรู้จักนะคะ เข้ามาในซอยนี้ใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้นะคะ เพราะว่ากรุงเทพประกันภัยเขาย้ายไปแล้วเราก็เป็นสองคูหาอยู่กลางซอยเนี่ยนะคะ บริษัทเราเปิดมาแล้วสี่ปีค่ะ แน่นอนเราไม่ได้เพิ่งเปิดมาวันนี้นะคะ เมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งบอกว่าทำไมเราไม่ไประดมทุนที่ตลาด เราไม่ได้ระดมทุนค่ะ วันนี้เราต้องการเปิดรับสมัครศูนย์ให้บริการนะคะ ฟิลทำทุกอย่างเสร็จแล้ว จดทะเบียนถูกต้องนะคะ ขออนุญาตถูกต้องมีสัญญา มีสัญญาณเป็นของเราเองนะคะ เสียบซิมแล้วขึ้นชื่อคำว่าฟิลผ่านกระบวนการทางกฎหมายมาทั้งหมดแล้วนะคะ อันนี้ท่านสามารถดูได้เลยนะคะ ไปพิสูจน์เอาเอง หรือวันนี้ซิมที่ท่านได้ไปท่านที่เป็นดีลเลอร์แล้วนะคะ แล้วขึ้นคำว่าฟิลเหมือนกับค่ายอื่นที่ขึ้นนะท่านเคยได้ยินอยู่แล้วแหละ ค่ายด้านสามค่ายบน เผลอๆใช้มาครบแล้ว ติดแบ็กลิสต์เขาด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ หรือเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีมาเป็นเวลา23ปด30 ปีแล้วก็ตามนะคะ ดังนั้นวันนี้นะคะเอา้าคุณน้ำมนต์เพิ่งสมัครวันนี้ได้เสื้อจ้านะหรือถ้าท่านเป็นแค่คนใช้นะ ท่านรู้จักอยู่แล้วสามค่ายนี้ เพราะโฆษณางบโฆษณาเขาปีหนึ่งเนี่ย หลายพันล้านนะ เอาจริงๆ คุณคิดว่าลิซ่าแบ็คพิงเท่าไหร่นะคะ นาเดตยาย่าเนี่ยโฆษณาเท่าไหร่ แต่เอาพวกเนี้ย คือชุดพวกเนี้ย อ้ามเนี้ย แต่ละท่านเนี่ยสี่ห้าสิบล้านขั้นต่ำนะ ปีปีหนึ่งเขาคนหนึ่งนะดาราแล้วคิดว่าคุณคิดว่าเขาใช้ดารากี่คน เขาหมดงบไปกับด้านนี้เยอะมากนะคะ เรื่องการทำการตลาด ซึ่งฟิลเราไม่หมดค่ะ เรารับพรีเซนเตอร์เป็นดีลเลอร์ของเรานั่นเองนะคะฟิลมีการทำธุรกิจแบบใหม่เป็นแพลตฟอร์มนะคะ เราจะไม่ลงลูกตู้ตามห้าง เราจะไม่เดินตลาดนั้นเราจะเป็นดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะ อันนี้เราวางคอนเซปต์ของบริษัทเราไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะอ่ะเรื่องความมั่นคง ความน่าเชื่อถือท่านสามารถตรวจสอบได้นะคะ จากเว็บไซต์สาธารณะทั่วไป เช่น กสทช ท่านเข้าไปดูใบอนุญาตเราได้นะคะ แอปสองแชทของกสทช ท่านไปดูในนั้นได้นะคะ เราเป็นบริษัทเอกชนที่ทำการตลาดตอนนี้นะคะ ที่หนักหน่วงมากของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ให้บริการบนโครงข่ายบมจ โทรคมนาคมแห่งชาติดังนั้นท่านคะ สังเกตง่าย ๆ หลาย ๆ ท่านเนี่ย ทันตู้โทรศัพท์สาธารณะอยู่แล้วแหละทันโทรศัพท์บ้านกันอยู่แล้วนะคะที่ไหนมีโทรศัพท์บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะนะคะ ที่นั่นจะมีสัญญาณของเราส่วนใหญ่ส่วนมากนะคะ แต่ถามว่าทุกค่ายทุกคลื่นเหมือนกันหมดค่ะ จุดไหนบอดจุดไหนอับก็คือไม่มีนะคะ เราไม่ได้บอกว่าเราครอบคลุมทุกตารางเมตรของประเทศไทยไม่ใช่ ต้องตรวจสอบสัญญาณก่อน เราถึงจำเป็นต้องรับสมัครดีลเลอร์ในเฟสนี้ 15 เดือน เพื่อช่วยเราทดสอบสัญญาณ ตรวจสอบสัญญาณว่าจุดที่ท่านอยู่ ศูนย์บริการที่ท่านอยู่ สามารถให้บริการลูกค้าได้อนาคตหรือไม่นะคะ บมจโทรคมนาคมแห่งชาติมีความเข้มแข็งมากนะคะ เพราะเกิดจากการรวมตัวของแคทและ TOT ดังนั้นตราสัญญลักษณ์ TOT ท่านห้ามใช้เด็ดขาด ตาสัญลักษณ์ n t ก็ห้ามใช้ รีมาร์กไว้เล็ก ๆ พอว่า ให้ฟิวเนี่ยใหญ่ ๆไปเลยค่ะ หน้าจอใหญ่ไปเลย ฟิวเขียวๆเนี่ยใหญ่ไปเลย และ โน้ตข้างล่างว่า ให้บริการบนโครงข่ายบมจโทรคมนาคมแห่งชาติพอค่ะ เพราะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ฟิวสักและสีคือผู้ให้บริการสัญญาณมือถือ ค่ายค่ายหนึ่งเราไม่ได้เป็นลูกใครนะคะ นะเราเป็นคู่สัญญากับเขา การทำการตลาดของเราแยกตัวออกมาทำต่างหากไม่เกี่ยวกันนะคะเราเป็นคู่สัญญาตั้งแต่สมัยก่อนที่เป็น TOT นะตอนนี้ควบรวมแล้วก็เลยเป็น NT ดังนั้นตอนนี้ TOT ไม่มีแล้ว อย่าใช้ตราสัญลักษณ์นี้อีกนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะใครเข้าใจตรงกันแล้วกด8ให้หน่อยอ่ะ เสร็จแล้วเรารู้จักฟิลละมารู้จักโครงการซิมปันสุกกันดีกว่านะคะใครเข้าใจตรงกันแล้วกดแปดให้หน่อย วันนี้นะบอสเตจะเป็นวันสุดท้าย ที่จะมาทำแคมเปญบอสเตจับมือทำแล้วนะ พูดทุกวันเพื่ออะไรคะให้ท่านเข้าใจ ให้ให้ท่านเข้าใจคำว่าความเป็นเรา ความเป็นฟิลให้เข้าใจคำว่าซิมปันสุขความหมายและบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญนะคะ เราอย่าสับสนค่ะ เราคือเราเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใคร คนหนุ่มบอก เราต้องปลดแอกนะคะ วันนี้นะคะ ท่านข้อมูลเหล่านี้ท่านไปหาได้สื่อสาธารณะว่า สัญญาในเมืองไทยมีกี่ค่ายมีกี่คืนนะคะ เราเนี่ยเป็นเจ้าใหม่ เราไม่ได้ทำแปลกกว่าเขาค่ะ แค่เราทำเป็นแบบใหม่ การทำออนไลน์ตอบโจทย์สำหรับโลกปัจจุบัน ท่านมองตามแต่นะคะ ท่านอย่าเพิ่งทำแบบว่างๆไว้นะ ท่านอย่าเพิ่งมาคิดว่าทำไมไม่เหมือน แบบนู้นทำไมไม่เหมือนแบบนี้ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมีคำว่าทำไมนะคะ ฟังเรื่องราวของเราก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยมีคำถามนะคะ วันนี้กับสถานการณ์โควิดนะคะฟิลเองนะคะเราก็ต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ โดย การนำธุรกิจที่เรามีนะคะมาทำโครงการสิมปันสุขนะคะ เตนะคะ โดดมาทำโครงการสิมปันสุขด้วยตัวเอง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของบริษัทเช่นกัน เราต้องมีศูนย์บริการเพื่อจะจัดจำหน่ายนะคะ ให้กับลูกค้าในอนาคตทำไมทุกท่านบอกว่าฉันอยากขายแล้วฉันจะเอาซิมไปสต็อกไม่มีค่ะ ไม่มีนะคะท่านต้องเรียนรู้อบรมให้รู้จริงกับการเป็นศูนย์บริการก่อนนะคะกับการเป็นศูนย์บริการก่อน ไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าฉันมีเงินฉันจะซื้อฉันจะเอาไปขายเอง แล้วไม่มีนะแล้วแล้วยังไม่สามารถดูแลลูกค้าได้ไม่ค่ะ เราจะยังไม่ปล่อย เพราะถ้าเสียหาย ไม่ใช่ท่านคนเดียวที่เสีย บริษัทเสีย ท่านเข้ามาท่านสต็อกต่อให้ท่านสต็อกสี่ห้าหมื่นแล้วท่านไปทำบริษัทเสียหาย ท่านแค่เลิกล้มไปแล้วใครต้องรับผิดชอบ ธุรกิจนี้นะคะ บริษัทเราต้องรับผิดชอบลูกค้าด้วย ในกรณีที่ซื้อไปแล้วแล้วเขาใช้งานไม่ได้หรือเขามีปัญหา ดังนั้นวันนี้เราอบรมกันให้เข้าใจก่อน เราเสียเวลากันนิดหน่อยนะคะ เสียเวลากันนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจ แต่ช่วงระยะเวลาที่ท่านเสียเวลา บริษัทมีค่าดูแลสาขาให้นะคะ อันนี้คือเข้าใจง่ายๆนะเพราะเราต้องการ ขยายสาขาให้ทั่ว ครบทุก จังหวัด อำเภอ ตำบลถ้าเป็นไปได้เราอยากได้หมู่บ้านค่ะ แต่แน่นอนเท่าไหร่เท่านั้นค่ะพี่ฝันใหญ่ไม่เคยทำลายใคร เราตั้งใจเปิดศูนย์บริการหนึ่งล้าน ศูนย์ทั่วประเทศ แต่วันนี้หรือจนถึงวันที่หนึ่งเมษา เราได้ห้าแสนเราได้สเราได้ปี้ และเราได้ดิลเลอร์ที่มีคุณภาพในการออกไปทำงานนะคะเรามีความสุขแล้วนะคะ เพราะโครงการซิมปันสุขส่งต่อความสุขได้ทุกวันค่ะนะคะอ่ะเรามารู้จักโครงการซิมปันสุขกันดีกว่า ว่าโครงการซิมปันสุขเนี่ยเขาทำอะไรฉันต้องทำอะไร แล้วฉันจะได้อะไร คำถามง่าย ๆนะคะ ง่ายๆ เลยสำหรับทุกท่านที่มาร่วมธุรกิจ เพราะวันนี้ท่านไม่ได้มาเป็นลูกค้า เน้นย้ำนะคะ ท่านไม่ได้เข้ามารู้จักโครงการสินบันสุขโดยท่านอยากมาใช้แพ็กเกจถูกแพ็กเกจดีแพ็กเกจแรง ไม่ใช่ค่ะ ถ้าอย่างนั้นท่านไปซื้อที่ไหนก็ได้นะคะ วันนี้เรามารู้จักโครงการซิมปันสุข ในฐานะคู่ค้า คู่สัญญาพาร์ทเนอร์กันนะคะ เป็นพาร์ทเนอร์กันอ่ะไปค่ะ ซิมปันสุขนะคะ มีช่องทางการติดต่อที่ชัดเจนและนะคะ และเรานะคะเป็นศูนย์ศูนย์บริการของสัญญาณฟิวนะคะ เพื่อให้บริการลูกค้าในอนาคต ดังนั้นวันนี้ท่านมีหน้าที่ขยายตลาดช่วยเราสร้างศูนย์บริการก่อนเพื่อท่านเป็นการซ้อมมือค่ะซ้อมมือคืออะไร วันนี้ท่านเติมเงินเป็นหรือยัง ท่านเปิดเบอร์เป็นหรือยังนะคะ ท่านรู้จักแพ็กเกจหรือยัง อันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องรู้เพื่อให้บริการลูกค้าได้ในอนาคต นะคะ เราเปิดโอกาสให้ทุกท่านค่ะ ที่ต้องการมาร่วมธุรกิจกับเรา และมาฝึกอบรม ท่านไม่จำเป็นต้องเก่ง หรือท่านไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ได้นะคะ ลูกตู้ในเมืองไทยแต่ว่ามีประมาณ 7 8 0 0 0 7 8 0 0ตู้ ลูกตู้ในที่นี้หมายความว่าเป็นช็อปเล็กๆๆในการขายซิมการ์ดนะคะ ซึ่งปัจจุบันเป็นไงคะ ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ภาวะโควิด แบบนี้ปิดหมดค่ะ โครงการซิมบันสุกเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นแพลต ฟอร์มในการบริหารจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย กิจการโทรคมนาคม เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ MVNO เจ้าเดียวที่ทำการตลาดแบบออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้นะคะ ตั้งแต่สั่งซื้อซิม ลงทะเบียนซิม เติมเงินเปิดเบอร์นะคะ เปิดเบอร์ก็คือลงทะเบียนนะจะเช็คว่าหลับหรือเปล่า นะคะ อ่ะ ไปค่ะ เรารู้จักกันแล้วนะ รู้จักฟิลแล้ว รู้จักโครงการสิมันสุขแล้วนะคะ คราวนี้ ถามว่าแล้วเราอ่ะจะได้อะไร อ่ะ ต้องรู้จักเจ้าของโครงการก่อนนะคะ เราจะเดินหน้าต่อไปกำหนดอนาคต และสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทย บอสเตนะคะ เจ้าของโครงการสิมันสุขนะคะ นั่งอยู่นี่ค่ะ คนที่ใส่เสื้อยืดชิคๆชิวๆ อยู่ตรงนี้นะคะ นะ เราจะเดินหน้าต่อไปกำหนดอนาคตและสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทย อันนี้คือมิชชั่นมิชชั่นปฏิทานของเตเองนะคะ เพื่อจะให้คนไทยมีอาชีพแต่เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนธรรมดา และมีโอกาสมาอยู่จุดนี้ ดังนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนคนไทยนะคะแต่จะส่งมอบต่อให้กับคนไทย ให้มีโอกาสเหมือนอย่างที่เราโชคดีได้มีโอกาส ไม่คิดเยอะค่ะ คิดแค่นี้แหละ นะคะถ้าท่านใดมองอะไรที่เยอะก็ถามได้นะคะ ช่วงหลังใหม่นะคะอ่ะอันนี้ท่านทราบแล้วนะว่าเราจะทำอะไร เพราะว่าเราเป็นคนธรรมดาค่ะ แต่เราอยากทำอะไรที่ไม่ธรรมดาให้กับคนไทยนะคะ ไปค่ะ โครงการซิมบันสุขแล้วฉันจะได้อะไร เป้าหมายของโครงการ มาสมัครหรอมาเป็นผู้ใช้หรอไม่ใช่ค่ะ ท่านเป็นศูนย์บริการท่านต้องเป็นอาชีพค่ะ ดีลเลอร์เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะนะคะ เราจะสร้างงานสร้างอาชีพหนึ่งล้านศูนย์บริการทั่วประเทศ ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ ตั้งเป้าไว้ก่อน นะ ตั้งเป้าไว้ก่อน ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น ไม่ว่ากันนะจ๊ะนะ อ่ะเราเปิดมาแล้วตั้งแต่มกรานะคะ และเราจะสิ้นสุด 15 เดือนค่ะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีมาก เพราะท่านอยู่ในช่วงที่บริษัทสมบูรณ์แล้วนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ ช่วงแรกเนี่ย อาจจะมีว่า ปักหมุดร้านค้ายังไม่ได้นะคะร้านค้ายังไม่ขึ้นตอนนี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะ ปักหมุดร้านค้าเรามีทั่วประเทศแล้วนะคะ แล้วก็เรื่องชื่อเสียง แน่นอนตอนนี้เรามีนักโปรโมทเนี่ยมากกว่าสองหมื่นนะคะ ที่รู้จักเรา แต่แต่เชื่อว่าการเข้าถึงหรือการรู้จักเราเนี่ยยังแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเองนะนะคะ ดังนั้นเราเหลืออีกตั้ง 99%เราต้องรีบทำมาร์เก็ตติ้งค่ะ เราต้องรีบทำการตลาดนะคะ ให้คนรู้จักเรานะ ทุกวันนี้ยังถามว่าคุณคุณรู้จักค่ายมือถือในเมืองไทยมีกี่ค่ายสามนั่นแสดงว่าอะไรคะ เรายังโปรโมทไม่พอนะคะเรายังโปรโมทไม่พอ ดังนั้นวันนี้เราต้องช่วยกันนะคะ โครงการเราก็จะมีจำหน่ายสินค้านะคะ มีร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าออนไลน์ของดีลเลอร์นะคะ สิทธิประโยชน์ของท่านเลยอันนี้นะคะ เราจะมีระบบกระเป๋าเงินอีเวเลตนะคะ เราจะมีครอบครัวสินประสุขในรูปแบบสากลเป็นอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบค่ะ เป็นคอมมูนิตี้ที่สมบูรณ์แบบทั้งการสื่อสารนะคะ การค้านะการเงิน การธนาคารสากลเราจะให้ท่านกู้ได้ ฝากได้กู้ได้ค่ะ ท่านติดบูโรที่ไหนมาทำเครดิตกับเรานะคะ โอเค อันนี้คือ คอนเซปต์ของโครงการสินบรรสุขทั้งหมดทั้งมวลนะคะ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมคืนนี้ค่ะ คืนนี้หนึ่งทุ่มนะคะ ไปฟังท่านอาจารย์ปีดานะคะ ไปฟังว่าเรื่องราวเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรสำหรับบอสเตมีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมง ดังนั้นนะคะ ช่วงเวลาที่เหลือจะขออนุญาตตอบคำถาม และเล่นเกมแจกตังกันจ้า วันนี้วันสุดท้ายนะจ๊ะ ท่านใหม่เอาใหม่จริง ๆ ห้ามเป็นดีลเลอร์เป็นแขกจริงๆ แล้วอยากถาม แล้วอยากถามฉันสงสัยเหลือเกิน เมื่อวาน พี่ท่านไหนนะที่บอกว่าสัญญาว่าจะพาแขกมา วันนี้มาไหมคะ เมื่อวานจำได้หรือเปล่า ที่สัญญากันไว้ว่าจะพาเพื่อนมาฟังสักสิบคน บอกว่าเพื่อนบอกว่าไม่เชื่อโดนหลอกแล้วเงี้ย โดนหลอกแล้ว พอดีส่งซิมไปที่ที่ร้อยเอ็ด ใช่ไหมคะ เลยยังไม่มีซิมเสียบให้เพื่อนดู นะคะ อ่ะ ท่านใดคะท่านใดมีคำถาม ท่านใดมีคำถามบองจะตอบ บองช่วยบอเต๋บองช่วยบอเตครับสวัสดีครับน่ารักไหมคะน้องบองพี่ดีเลอร์เปิดไมค์หรือยังคะ สวัสดีครับบอสเต๋ครับท่านใหม่ดีกว่าสีคนหนุ่มเวลาอยู่ไลฟ์สดในติ๊กต็อกอ่ะแล้วอยู่มีน้องบองอ่ะ ยูจะน่ารักมากโคตหนุ่มจู้จู้พี่บุญมาจู้จู้พี่พยาบาลี่พยาจู้จู้ท่านผู้ว่าโครากจู้จู้อ่ะเดี๋ยวไว้ไลฟ์สดวันอาทิตย์นะคะคำๆขอบคุณค่ะ พี่ดิลเลอร์ค่ะ คำถามค่ะ พี่วันพาที่ดลเลอจากอำเภอหัวช้างมาด้วยสวัสดีค่ะ พี่จากอำเภอเดี๋ยวนะ ดูก่อนพี่จากอำเภอทุ่งหัวช้าง วันนี้มีรางวัลให้นะ ท่านใหม่สดสดไม่ได้เป็นดีลเลอร์นะ เปิดไมค์ถามได้ค่ะ โทรหากันระหว่างซิม เสียเงินเท่ากันไหม เป็นราคาเท่ากันค่ะ นาทีละเจ็ดสิบห้าสตางค์รวมแวตเป็นแปดสิบสตางค์ค่ะ บอสครับณนะจุดที่ผมอยู่ขึ้นไม่ชัดเจนครับ พี่มิกเชิญคนเข้ามาเยอะๆนะคะ เดือนแล้วยังไม่ได้ ปรากฏดีมาสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ครับอยู่ร้อยเอ็ดนะครับ ค่ะ ครับ สมัครแล้วนี่สามารถใช้เบอร์เดิมได้ไหม สมัครแล้วใช้เบอร์เดิมได้ไหม สมัครแล้วก็ได้เบอร์ใหม่ถ้าใช้เบอร์เดิมต้องย้ายค่ายมาจ้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะผมเข้ามาใหม่ครับก็ดูมตันนี้ยังชื่อชื่ออะไรคะไม่เป็นยาได้หรอคุณยายสวัสดีครับ สวัสดีค่ะผมเพิ่งเข้ามาดูวันแรกครับชื่ออะไรคะเป็นแขกของใครคะ ของคุณสุมิตรครับ ของคุณสุมิตรศีสเกตครับ เปิดเบอร์ได้ยังคะพี่สุมิตรได้รลครับบอสอะไรนะคะ ได้แล้วครับได้แล้ว ได้แล้วเหรอคะ ครับวันนี้มีแขกหนึ่งคนครับบอสวันนี้มีแขกหนึ่งคนไหนคะดูหน่อย ไม่เห็นหน้าเลย เปิดเปิดต้องเลยพี่เชษเปิดแล้ว เปิดแล้วเลยว่าแล้วเออบอสเต๋ไม่เห็นหน้าท่านอ่ะเห็นเออไหนคะเดี๋ยวดูก่อน นี่นี่นี่อ๋อสวัสดีค่ะ ฟังโครงการซิมปันสุขแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ไม่เข้าใจเท่าไหร่ครับ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านไหนคะ เกี่ยวกับ สาขาครับ สาขาถามพี่สุมิตรค่ะ พี่สุมิตรดูแลว่าที่สาขาใหม่นะนะเนี่ย อ่ะสำหรับผู้ที่กล้าเปิดไมค์แล้วก็ถามนะคะ เดี๋ยวจะน้องจะโอนเงินเข้าบัญชีให้หนึ่งร้อยบาทนะคะแจ้งชื่อแล้วก็แจ้งเลขที่บัญชีนะคะ สวัสดีค้ดเต้ยครับผม สวัสดีค่ะขอถามหน่อยนะครับผมผมพิมพ์ไม่ขึ้นครับ เราสามารถไปตั้งศูนย์ขยายงานที่เอประจำอำเภออย่างนี้ได้ไหมครับ ได้ค่ะตอนนี้เราเราเปิดทั่วประเทศนะคะมีหน้าร้านรับสมัครได้เลย ผมมีหน้าร้านอยู่ที่นี่ผมจะตั้งเป็นศูนย์กระจายสินค้าอะไรเงี้ยฮะ ได้ไหมครับ ศูนย์ปรึกษาอะไรเงี้ยได้ไหมครับ ได้แต่ว่าต้องถ้ามีการทำแบบหรืออะไรเงี้ยค่ะ ให้ส่งมาให้ทางโปรเจกต์แมเนเจอร์ดูหน่อยนะคะ เพราะว่าคนที่ดูในส่วนของแบรนด์โลโก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะได้ไม่ผิดผมผมไม่รู้จักอะไรนะ อะไรเมนเจอร์อะไรของเขาผมไม่รู้จักครับ อ่อติดต่อน้องแอดมินก็ได้ค่ะ น้องแอดมินคือใคร ผมเพิ่งเข้ามาใหม่ เพิ่งเข้ามาใหม่ขอโทษครับผมเข้ามาใหม่ครับ แล้วพี่เป็นดีลเลอร์ยัง เพิ่งสมัครเมื่อวานนะครับอ๋อเพิ่งสมัครเมื่อวานนี้ครับผมโอเคน้องโพสแอดมินซัพพอร์ตให้หน่อยนะคะ พี่กดเข้าไปเลยนะเพิ่มเพื่อนไว้เลยนะ ในไลน์แอดนะคะ ของเรานะ พี่มีอะไรทักน้องได้เลยเขาชื่ออะไรครับบริการ อ๋อน้องมีประมาณห้าหกคนค่ะ ไม่เป็นไร ครับผม ให้บริการตั้งแต่เก้าโมงจนถึงเที่ยงคืน นะจ๊ะครับผมครับผมมีเรื่องอะไรส่งไปในนั้นได้เลยีจ้ะมีเรื่องอะไร ขอบคุณมากครับผม ขอบคุณค่ะพี่เต๋ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบอสค่ะ อันนี้ที่สุดค่ะร้อยร้อยเอ็ดค่ะ ค่ะค่ะ เดี๋ยวมีมีมีคนใหม่เข้ามาฟังด้วยค่ะ วันนี้ค่ะฮัลโหลค่ะ ค่ะไหนคะคนใหม่คะพี่สุสามีไม่ได้นะชื่อน้องเอกค่ะบอสอ๋อน้องเอกน้องเอก สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ คุณเอกฟังโครงการซีมาสุหรือยังคะอะไรนะครับ ฟังโครงการซีมาสุหรือยังคะ ฟังครับแต่ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ แล้วคะต้องการข้อมูลส่วนไหนคะอย่าเริ่มเลย เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเลยกันถามพิสุค่ะ พูดไปแล้วไม่พูดละ เดี๋ยวพี่สุพูดให้ฟัง สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะบอส ขอบคุณค่ะพี่สุพิมพ์ ชื่อแล้วก็เลขที่บัญชีของแขกมานะคะ ค่ะค่ะค่ะ วันนี้เราจะแจกแขกห้ารางวัลนะคะห้าร้อยขอบคุณมากค่ะบอส ขอบคุณมากค่ะ ท่านใดที่เป็นแขก ค่ะ ค่ะท่านใดที่เป็นแขก สวัสดีค่ะ ไม่ได้ยินเลยค่ะ ไม่ได้ยินเลยค่ะ ปิดไมค์ท่านอื่นเลยไม่ได้ยินเลยได้ยินแต่เสียงลม สวัสดีค่ะบอส สวัสดีค่ะี่ยญานะคะ เปรียมไทยจากอุดรธานีค่ะบอสจ้าวันนี้ไปพบว่าที่ดีลเลอร์นะคะบอสแล้วก็เจอคำถาม ถามว่าถ้าเกิดว่ามีสาขาที่หนึ่งล้านเนี่ยเขาจะได้รายได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้อะไร ถ้าเขาเป็นตำแหน่งเป็นสาขาที่หนึ่งล้าน ไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่เท่าไหร่นะคะ พี่ ถ้าเกิดบริษัทครบตามกำหนดแล้วหรือว่าเป้าหมายนะคะ หมายถึงว่าอาจจะเดือนที่สิบห้าแล้วนะคะ เราก็จะเปิดการขายค่ะ เขาก็จะต้องเป็นสาขาที่ดูแลลูกค้าต่อไปในอนาคต วันนี้รายได้เกิดจากการที่ท่านช่วยบริษัท ดูแลสาขา บริษัทไม่ได้มี เซลโคหรือว่าคนที่ไปคอยดูแลไม่เป็นพนักงาน เราให้สาขาดูแลซึ่งกันและกัน เรามีส่วนต่าง หรือว่าเรามีผลตอบแทนให้นะคะ ต้องพูดแบบนี้นะ ดังนั้นหากท่านเข้ามา ไม่ว่าท่านจะเข้ามาสาขาที่เท่าไหร่ก็ตาม เอางี้ไม่ต้องพูดถึงร้านหรอกค่ะ วันเนี้ยคนที่เข้ามาเนี่ยสาขาที่พันหรือสาขาที่ร้อยเนี่ย แล้วไม่ทำงานนะคะคือไม่ได้ ค่ะพี่เป็นภาษาไทยคะเต๋ตอบแบบนี้ ดังนั้นไม่ว่าเขาจะเข้ามาตอนไหนบริษัทมีงานให้ทำอยู่แล้วค่ะ ฮัลโหลจ้าฮัลโหลสวัสดีครับผม ค่ะ ได้ยินไหมครับ บอสเต๋ได้ยินค่ะอ่ารบกวนสอบถามหน่อยว่าถ้าผมจะ อัดสปอตวิทยุเพื่อเผยแพร่เนี่ย จะได้ไหมครับผม เรื่องสปอร์ตวิทยุต้องปรึกษาพี่อนัสรีได้เลยนะคะ พี่อนัสรี พี่อนัสรีเป็นผู้ผู้ชำนาญได้นะคะ แต่ต้องพูดให้ชัดเจนนะคะ เราเป็นโครงการเปิดรับสมัครศูนย์ให้บริการออนไลน์ ดังนั้นคำพูดหรือสิ่งที่จะถ่ายทอดออกไปเป็นสาธารณะ ต้องไม่ผิดเพี้ยนนะคะ คือไม่อยากให้โอเวอร์เคลมอะค่ะ เดี๋ยวจะบอกว่ามาใช้ก็ได้เงินอะไรเงี้ยไม่ได้คำนี้ไม่ได้เลยนะคะ ต้องเรามาระวัง เพราะท่านจะได้สาขาที่ไม่มีคุณภาพมา แล้วเราจะปวดหัวนะคะ ครับ ครับขอบคุณมากครับบขอบคุณค่ะครเราทำงานกันเป็นรูปแบบบริษัท เป็นระบบนะคะ เข้ามาแล้ว เข้าอบรมเรียนรู้นะคะ แล้วออกไปทำงาน ใช้เวลาไม่นานค่ะ เรียนรู้วันหนึ่งเต็มๆเนี่ยก็เก่งแล้วนะคะ เรียนรู้ระบบสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอสขอถามหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะพอดี พัดนะคะ อยากจะถามว่า สมมติว่าน้องชายเราไม่อยากทำแต่เราเนี่ย เอาชื่อเราจะทำเองแหละ แต่เราเอาบัตรประชาชนเขามาทำได้ไหมคะ ก็จริง ๆ อยู่ที่พี่ดิลเลอร์นะคะ บริษัทเราก็ไม่ได้ดูขนาดนั้นแต่ถ้ากรมีกรณีที่เกิดเหตุฟ้องร้องกันขึ้นมา หรือว่ามีประเด็นเรื่องขัดแย้งนะคะ บริษัทจะยึดข้อมูลในระบบเป็นหลักนะคะ ก็คือสมมติว่า ถ้ามีการมาบอกว่าเนี่ยเอาชื่อมาใช้ต้องย้ายมาให้เขาเปลี่ยนแปลงนะอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะมีประเด็นทางกฎหมาย คือเรานำเข้าข้อมูลเท็จหรือเปล่าเอาข้อมูลเขามาใส่เขาไม่ได้ยินยอม ข้อมูลพวกเนี้ยค่ะ อันนี้ต้องเรามาระวัง คือทางบริษัทอะเราก็ยึดข้อมูลในระบบเป็นหลักนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวัตเตสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะ ว่าได้ยินไหมคะได้ยินค่ะ พี่แตงอยากลำปางนะคะ พี่แตงอยากถามว่า พี่แตงสมัครเมื่อวานนี้ค่ะอ่าว่ามีโบชัวหรือว่ามีตัวอย่างให้ไปโพสไหมคะพี่แตงคะเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะ เอ่อหรือเอาเอาใหม่เอางี้ดีกว่าเข้าไปในกลุ่มใหญ่ของบริษัทนะคะ Line Open Chat เป็นชื่อว่าดีลเลอร์ซิมบันสุนะคะ แล้วกดไปดูในโน้ตนะคะ มันจะมี Google Drive Google Share ได้นะคะที่แชร์พวกโบชัวคลิปที่เป็นปัจจุบันของบริษัทไว้ในห้องกลางนะคะพี่สามารถไปเอาข้อมูลจากในนั้นได้ หรือถ้าเป็นรูปอื่นๆนะคะ สามารถไปเอาที่เพจนะคะ เออไม่ใช่เพจเพจกลางบริษัทก่อนอ่ะหรือดีลเลอร์ท่านอื่นๆ ไปปรับเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะอะอย่างของพี่ผู้ว่าโคราชพี่วิรัตอย่างเงี้ยนะคะ พี่วิรัตยินดีแชร์อยู่แล้ว โค้ดหนุ่มนะคะ พี่โกบหลาย ๆท่านค่ะ ใช้ได้ แต่ว่าไปปรับเป็นของตัวเองนะคะครอบครัวเราน่ารักทุกท่านค่ะพี่ๆท่านอีลีดนะคะหรือว่าท่านซุปตาทุกท่านนะคะ แบ่งปันค่ะ พี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะ ค่ะขอบคุณมากค่ะบอสขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะจ้ะเดี๋ยวออกดีครับบอสกูชัวโปรโมทวันนี้นะค่ะ เอ่อเพิ่งสมัครเมื่อสักครู่นี้นะครับดียังงงอยู่อ่ะ ยังงงอยู่เหรอคะครับผม ไม่เป็นไรค่ะ พี่พิมพ์ชื่อมา แล้วเดี๋ยวให้น้องโอนตังค์ให้ร้อยหนึ่งนะคะเพิ่งสมัครอ่ายุทธของคุณหน่อยแนะนำมาครับอ๋อเพิ่งสมัครใช่ไหมอ้าว วันนี้ไปเลยค่ะหนึ่งร้อยนะคะพิมพ์ชื่อแล้วก็แล้วก็เบอร์โทรมานะคะ สวัสดีค่ะบอสขาสวัสดีค่ะ สายไม่ว่าง อ่สามร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ บอสขาพี่วันนะคะพี่วันจากจากลำพูนค่ะพอดีวันนี้พาน้องจากทุ่งหัวช้างที่บอสบอกว่าให้ครบทุกอำเภอบังเอิญลำพูนนะคะทุ่งหัวช้างค่ะ พี่วันก็ได้น้องมาเป็นว่าที่ดีลเลอร์เลยค่ะ คุยกันอยู่นาน แล้วก็เลยบอกว่าให้มาตัดสินใจตอนที่มาฟังบอสวันนี้ดีกว่าว่าจะเป็นศูนย์จะเป็นดีลเลอร์ทุ่งหัวช้างไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่เขาจองเบอร์แล้วเพียงแค่ว่ายังไม่ได้ชำระเงินเท่านั้นเองนะคะโอ้โหงั้นนี่ต้องให้รางวัลพี่วันกับดีลเลอร์ใหม่นะคะคนละร้อยค่ะ เป็นสองร้อยนะขอบคุณนะคะพี่วันที่ทำให้ครอบครัวเราครบ ทุกอำเภอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอสค่ะ ต้องพี่วันพี่มาเลยนะคะ คะสองเบอร์นะคะ ของพี่วันแล้วก็เบอร์สาขาใหม่ค่ะ ขอบคุณนะคะ ขอบพระคุณโอเคนะคะพี่วันพี่วันก็ได้รางวัลแล้วพี่วันได้รางวัลแล้วพี่วันก็ได้เติมเงินให้บอสเติมเงินให้พี่วันแล้วค่ะโอ้โหวันนี้ได้เงินสดอีกร้อยหนึ่งพี่วันได้ทุกวันไม่ได้นะไม่ค่ะพี่วันจะให้จะให้คนที่นำนำไปไปเจอน้องคนนี้อย่างน้อย ๆ มันก็ต้องเป็นเกี่ยวกับสร้างสายสัมพันธ์เนาะ ค่ะเป็นทีมของพี่วันเองค่ะเมื่อวานนี้เขาพามาเจอน้อง พอดีคนนั้นเขาไม่กล้าพูด ก็เลยให้พี่วานพาน้องมามาฟังกับบอสเองพี่วานก็เลยว่าเชิญมาวันนี้ค่ะ ไม่รู้น้องจะคุยด้วยไหมน้องบอกว่าอุ้ยกดไม่ทันกดไม่ทันน้องบอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเพิ่งมาสมัครปันซิมปันสุกวันแรกค่ะวันนี้วันแรกเหรอคะชื่ออะไรคะชื่อพรณภาค่ะ ชื่อพรณภาได้เบอร์สิ มาสูงยังคะได้แล้วค่ะโอ้เบอร์อะไรคะไหน พิมพ์หน่อยสิ เดี๋ยวพิมพ์ไปนะคะ อ่า เอาไปอีกร้อยหนึ่งนะคะ โทษฐานกล้าพูด โอเคหกร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับวัดเต๋วัดเต๋ครับ สวัสดีครับอ่าวันนี้วันนี้ร้อนแรง เปิดไมค์พูดกันทุกคนเลยนะคะ ค่ะคุณแมงสีค่ะ ครับผมวัดวัดเต๋ครับสวัสดีครับ ผมประกอบครับ แต่ว่าประกอบค่ะ ใช่ครับผมแต่ว่าผมเอาเอาเบอร์เบอร์ของแฟนเนี่ยเข้ามา เพราะว่าติดตำสูบผมได้มาแล้ว แต่ว่ายังใช้ไม่ได้ขึ้นตรงนี้มันอับครับ ตอนกลางคืนหรือออกไปที่อื่นจะเจอครับวันนี้ผมพาคนใหม่เอาไว้ไปถอเงินอย่างเดียว ครับผม เบอร์ใหม่ เบอร์ใหม่เข้ามา ทีนี้วันนี้มีคนใหม่เข้ามาด้วยครับอำนวยอำนวยนนทชัยนะครับ ขวัญพิชาด้วยครับจะเป็นดีลเลอร์ไหมคะน่าจะเป็นวันนี่แหละครับ เราลองลองโทรเข้ามาสิได้เสื้ออานวยลองเปิดไฟลองเปิดไม้โทรครับอับบอดเอ็ดบอสเอ็ดสิเดี๋ยวถ้าสมัครนี่ได้ตังร้อยหนึ่งด้วยนะ ครับขวัญวิชาขวัญวิชา เปิดไมค์กับบอสเต๋สิ อ่า สาขาของใครนะคะครับผม ผมสาขาของสุมิตรนะครับศรีสะเกดอืมนี่สุมิตรนี่ร้อนแรง ขอบคุณครับวัดเต๋ครับ ขอบคุณค่ะ อ่าพิมพ์ อ่าชื่อพิมพ์เลขที่บัญชีมานะคะครับผมบคครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อพี่ออนนะคะ จากชนบุรีค่ะ เป็นคนใหม่ค่ะ แต่ยังไม่ได้สมัครนะ หรอคะใครเชิญพี่อ้นมาคะ พี่น้อยค่ะทองใบเท่นงามโอ้พี่ชอบของราศีวันสุขไหมคะ ชอบค่ะ แต่ว่ายังเพราะว่าวันนี้จะสมัครกับพี่น้อยอยู่ค่ะ โอ้โหโอเคน่ารักมาก อ่ะ พี่กัญญากับพี่น้อยนะคะ คนละร้อยนะคะ พิมพ์เบอร์มาเลยค่ะ อ่ะกี่ร้อยแล้วครบยังพันหนึ่งขอบคุณนะคะคราวนี้เรามาให้รางวัล กับคนที่ทำงานกันดีกว่า นะคะ เมื่อวาน เมื่อวานนะคะ อ่ะ ยังไม่ได้ลิสต์ เมื่อวาน ใครทำงานบ้าง พิมพ์มาหน่อยในนี้เลยนะคะ ใครมีสาขา บอสครับ ทุกวันต้องพึ่งเน็ต สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สมัครใหม่ครับ สมัครใหม่ ชื่ออะไรคะชื่อเสถียรจิตหานครับ อ๋อจากจังหวัดสุรินทร์ครับจากจังหวัดสุรินทร์ครับ พิมพ์ชื่อพิมพ์เบอร์มานะคะ ใช้ซูมยังไม่เป็นด้วยตอนนี้นะ เอางั้นต้องไปหาคนที่แนะนำค่ะ สาขาไหนแนะนำมา เดี๋ยวยึดคอมมิชชั่นคืนโทษฐานไม่ดูแลอาจารย์นรีรัตน์อาจารย์นรีรัตน์อาจารย์คะอาจารย์ต้องดูแลนะคะอาจารย์ต้องดูแลนะคะดวงดีนรีรัตน์ดวงดีอ่าไปดูแลซึ่งกันและกันนะคะเวร์ค่ะขออนุญาตค่ะคุณมิกอินบ็อกค่ะ ฮัลโหลค่ะค่ะขออนุญาตว่าได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะพอดีมีสาขาดี่เลอร์ใหม่แนะนำเขาบอกว่าแนะนำคนใหม่เข้ามา แต่ว่าพี่ไม่ได้อยู่ด้วยก็แต่ว่าอยากแนะนำบอกบอสว่าเขาเชิญคนใหม่ได้ค่ะ ชื่อรัตนัทกุลยานะคะ อ๋อ พี่พิมพ์ชื่อมาหน่อยค่ะเดี๋ยวน้องไล่ให้นะคะ วันนี้เราจะเป็นการสุ่มแจกตามใจบอสนะคะ เพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะ ทุกท่านนะคะ สวัสดีครับไม่ใช่มาไว้เลยค่ะเดี๋ยวน้องจะเป็นสาขาของคุณใหม่ค่ะสวัสดีครับ บอสอยากสอบถามครับผม ค่ะ กรณีที่ว่าเราได้ซิมมาใหม่เนี่ย เราเราเปิดวันไหนก็จะเริ่มเริ่มนับ ตั้งแต่วันที่เราเปิดใช้ใช่ไหมครับ ภายในสามสิบวันถูกต้องค่ะ เพราะว่าลงใหม่ครับ สมัครใหม่แต่ยังไม่ได้ซิมครับอ๋อสามารถลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวซิมไปถึงก็เสียบได้เลยจ้าหรือรอรับซิม ก่อนก็ได้จ้าครับผมค่ะเอาพี่ประสิทธิ์พิมพ์เบอร์นะครับผม วันนี้แจกแหลกวันสุดท้ายขอบคุณครับนะคะมีคำถามไหมคะบอสครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ผมประพัฒนะครับดีลเลอร์สมุทรปราการครับ ค่ะครับมีคำถามว่าผมเห็นฟังก์ชันร้านค้านะครับ มันมีสินค้าอยู่ประมาณสักห้าหกรายการ ประมาณนี้มันซื้อขายได้หรือยังนะครับ ได้ค่ะอันนั้นเป็นของเออเราทดลองขายผ่านฟิลนะคะ ยังเป็นเศษทดลองอยู่ มีคูปองให้ด้วยไปเลือกได้ค่ะ เป็นของเออสินค้าที่เป็น เขาเรียกอะไรอ่ะมีเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องดูดฝุ่นอูดอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ใช่เป็นของพาร์ทเนอร์ อ๋อเป็นของพาร์ทเนอร์ ใช่ค่ะ แล้วจะมีเเพิ่มอีกไหมครับมีค่ะ แต่เราจะรอครบห้าหมื่นสาขาก่อน โอเคครับ ค่ะ ตามเป้าหมายเรานะคะ ช่วยกันขยายให้ได้ครบเร็ว ๆนะคะ ครับผม ขอบคุณค่ะ คุณมากครับ สวัสดีครับ ขอบคุณค่ะ เอาพี่พิมพ์เบอร์ไว้ด้วยนะ เดี๋ยวให้น้องไปเช็คในระบบแล้วโอนตังค์ให้นะคะ วันนี้เรา เราสายปานะคะ วันสุดท้ายครับบอสเต๋บอสเต๋ ค่ะ สวัสดีค่ะผมเข้ามาวันแรกครับ ยังไม่ได้ซิมทำไงครับ อะไรนะคะ เพิ่งเข้ามาวันแรกครับ ยังไม่ได้ซิมได้เบอร์ครับ ต้องทำยังไงครับ สมัครยังคะ สมัครยังไงครับ อ่าใครเป็นคนเชิญมาคะ มีลิงก์หรือยังส่งมาแล้วจากติ๊กต็อกเดี๋ยวแต่เดี๋ยวบอสเต๋ไปสร้างลิงก์ก่อนได้ไหมพี่น้อย ใครเชิญมาคะ พี่น้อยครับ พี่น้อย พี่น้อยพี่น้อยอยู่ไหน พี่น้อยหรือพี่หน่อย N O I ครับ พี่หน่อย พี่หน่อยมาสารัดดังมากค่ะ เป็นดาวติ๊กต็อกนะคะ ติดต่อพี่หน่อยได้เลยค่ะ พี่หน่อยเก่งมากนะคะ เดี๋ยวพาเข้าห้องไปเรียนกับโค้ชหนุ่มกับผู้ท่านผู้ว่าโคราชนะคะ ครับอ่สมัครเลยค่ะพิมพ์เบอร์ด้วยนะคะ เดี๋ยวโอนตังค์ให้ร้อยหนึ่งพี่หน่อยไม่ได้ครับเพราะให้พี่หน่อยเยอะแล้ว ได้ทุกวัน ใช่ครับสวัสดีค่ะบอสค่ะสวัสดีค่ะบอสคุณครูแม่หญิง รบกวนนะคะ ก็คืออยากจะมีอ่าขวัญถุงจากบอสบ้างนะคะ ก็คือตอนเป็นแม่หญิงคะหนึ่งร้อยบาทค่ะเดี๋ยวน้องโอนค่ะ ค่ะ ก็พยายามให้อ่าทีมงานที่เข้ามาใหม่นะคะ เข้ามาฟังเพราะว่าเชิญชวนว่าวันนี้บอสเต๋อจะมาพบกับอ่าท่านดีลเลอร์ ที่เข้ามาในโครงการซิมปันสุกอ่ะก็มีหลายท่านเลยนะคะ ทีนี้ก็ ด้วยความรักแล้วก็อยากจะบอกบอสเตว่า มีความสุขมากตั้งแต่บอสเตมาเปิดโอกาสให้พบแล้วก็พูดคุยในช่วงเที่ยงวันทำให้งานตรงนี้น่ะโอเค มีความสุขก็เลย ขอบคุณบอสเตมากเลย ที่ให้โอกาสคนไทยทั้งประเทศนะคะด้วยด้วยความเป็นแม่พิมพ์ของชาติ เลยไม่ได้มองแค่ตัวเองนะคะแต่ว่า มองว่าชนชาวไทยเราจะมีกินมีใช้แล้วก็ภรรยากับสามีจะได้อยู่ด้วยกันลูกๆ ก็จะได้มองหน้าพ่อหน้าแม่ได้ทุกวันในอนาคต ขอบคุณบอสเต๋ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรือง แล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยทุกประการนะคะ ขอบคุณค่ะอยากมาอวยพรให้ท่านโดยตรงด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะอ่ามีคำถามหนึ่งนะคะ คุณกู้นะคะถามว่า มีคนสนใจค่ะ เขาถามว่าเครือข่ายสัญญาณของฟิลมาจากไหน เครือข่ายสัญญาณของเรามาจากไหน มาจากการได้รับอนุญาตจากกสชนะคะมาจากเราที่ทำธุรกิจขึ้นมานะคะ ทุกอย่างทุกค่ายเกิดจากการขออนุญาตนะคะ แล้วก็ตั้ง ชื่อสัญญาณขึ้นมา นะคะ ชื่อสัญญาณฟิลนะคะก็มาจากหลักเขาเรียกว่าอะไรนะ กวางซุยอ่ะเออคำว่า F คำว่า E คำว่า E คำว่า L ว่า S นะคะนะคะบอเตไม่ค่อยไม่เชื่อนะ แต่เข้าขั้นงมงายนะคะนะก็ถามว่ามาจากไหน ก็มาการจากการที่ขออนุญาต แล้วก็มาขึ้นสัญญาณ แล้วก็มาให้บริการค่ะ นะคะ จีนใช่ไหมคะ ก็มีเชื้อจีนนิดหน่อยนะคะ แต่ว่าอีสานนี่จะเยอะค่ะ เป็นคนไทยค่ะ คนไทยเนี่ยค่ะนั่งอยู่ข้างหน้า ที่อาจจะดูว่าสติไม่ค่อยดีล้อเล่นค่ะเป็นของคนไทย จ้ะนะคะ เป็นของคนไทยร้อยเปอร์เซ็นค่ะ ไม่ใช่ของคนจีน แต่เคยทำธุรกิจ กับนักท่องเที่ยวจีนค่ะนะจ๊ะซึ่งวันนี้โครงการซีมันสุขเนี่ยแต่จะทำให้เป็นของพี่ๆทุกท่านนะคะ ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะ ขอบคุณพี่อนัสรีนะคะ ที่บอกว่ารู้นะ ว่าบอสเต๋เหนื่อย มาพูดทุกวันเลย ขอให้ทุกคนให้ของขวัญกับบอสเต๋คนละหนึ่งสองสาขาขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณว่าที่ เอ้ยผู้ว่าก็เลยละกัน ผู้ว่าสงขลา นะคะ ขอบคุณนะคะ อ่ะคำถาม เดี๋ยวแต่ดูก่อนนะคะ มีอีกไหมสัญฟิลมีเสาสัญญาณเป็นของตัวเองไหม เดี๋ยวจะตีพี่กุ้ง พี่กุ้งเป็นดีลเลอร์ด้วยนะ พี่กุ้งค่ะ เสาเราไม่มี เราใช้โครงข่ายหรือว่าตัว Asset Point ทั้งหมดของบอมจ โทรคมนาคมแห่งชาติ นะคะ เราเป็นคู่สัญญากับเขา ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการส่งสัญญาณหรือว่าการให้บริการอะเราใช้โครงข่ายของเขาค่ะ เราไม่ตั้งเอง นะจ๊ะ แต่การบริหารจัดการแพ็กเกจ การตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งหมดเป็นของเราเองค่ะ เราไม่ได้ให้เขาทำให้นะคะ แยกต่างหากเรามีระบบของบริหารจัดการของเราต่างหาก จ้ะ ระบบลงทะเบียนของเรานะคะ ที่ขึ้นกับจสทชนะคะนี่ก็เป็นของเราเอง ทุกอย่างเราทำเองมาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนครสวรรค์นะคะ จากดรสมกิตตานะคะ ค่ะพี่สงสัยอยากถามว่าเออเป็นสัญญาณของ บมจโทรคมนาคมแห่งชาตินั่นแหละค่ะก็คือ TOT ถูกไหมคะเออบมจเขาควบรวมนะคะระหว่าง TOT กับแคทค่ะ ตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีนะคะ ตั้งแต่วันที่เจ็ดกุมภาที่ผ่านมาเออเจ็ดมกราที่ผ่านมา ค่ะโอเคค่ะแต่เรา เป็นสัญญาณคำว่าฟิลไม่ใช่เป็นสัญญาณลูกของเขาไม่ใช่นะคะ เราคือเราฟิลก็คือบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการค่ายมือถืออีกค่ายหนึ่งค่ะค่ะค่ะคือสิทธิที่เสมอเหมือนเท่ากัน เหมือนกันค่ะ แต่ว่าถ้าเราไม่มีเสาของเราเอง เสมอไหมคือเราอะไม่ต้องประมูลขึ้นเอง มันมีนัยยะของเรื่องรายละเอียดใบอนุญาตนะคะ ซึ่งถ้าให้เล่าให้ฟังเนี่ย ต้องมาฟังวันที่เรามีประชุมใหญ่นะคะ เดี๋ยววัเตจะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจ ทุกอย่างมันมี เคล็ดลับ มีเทคนิคมีเงื่อนไขอยู่ในนั้น พูดตอนนี้คงไม่จบต้องพูดให้กับคนพิเศษเท่านั้นนะคะ มางานกันเยอะๆนะคะ หลังโควิด เราจัดงานแน่นอน ค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะผมสุรชัยจากนครสวรรค์ครับจ้าดีผมเป็นลูกของเอ่อทีมของคุณธินกรนะครับ เป็นดีลเลอร์ของพี่ธินกรใช่ไหมครับ จริงๆผมไม่รู้จักเขารอแต่ว่าผมพอฟังพอดูแล้วเนี่ยมันโดนใจผมก็เลยสมัครเลยค่ะแล้ววันนี้ได้ลูกทีมแล้วหนึ่งนะครับออวันนี้ได้เสื้อหนึ่ง ครับ แล้วทีนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับว่าการเป็นดีลเลอร์เนี่ย ถ้าบริษัทนี้ยังคงอยู่ตลอดไปเราก็มีกินตลอดไปใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะ คือการที่พี่มาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยนะคะ เราเฟสเนี่ย ตอนเนี้ยเฟสแรกคือการรับสมัครสาขาให้มากที่สุดเพื่อเราจะขายพร้อมกันในวันที่หนึ่งเมษาปีหน้านะคะเขาเนี้ยพี่จะได้ขายซิมละ ให้เพื่อนชวนเพื่อนย้ายค่ายมาใช้เน็ตถูกเน็ตดี แต่คนที่เข้ามาเป็นลูกค้าจะไม่มีผลประโยชน์ จะไม่ได้รับค่าการเติมเงิน จะไม่สามารถเติมเงินได้เอง หรือถ้าเขาไปเติมนะคะ ผ่านระบบ ตัวเนี้ยพี่ก็ยังได้ค่าดูแลเขา แต่เขาไม่ใช่ตัวดีลเลอร์เขาจะไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเลยนะคะ ดังนั้นโมเดลของเรา คุณคิดว่าคุณจะเป็นเป็นแค่ผู้บริโภค ไม่มีประโยชน์ค่ะ รอเฟสที่ถูกๆดีกว่า นะคะงั้นสำรที่ครับหกที่ใช้ค่ะอย่าให้ซีนตายนะคะผมครับเติมรายปีไปเลยค่ะพี่ ครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ บอสเต็สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ บอสเต สวัสดีค่ะ ไม่ได้ยินเสียงละโอเคสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีค่ะ พอดีว่าหนูเพิ่งสมัครวันนี้วันแรกค่ะ หนูฟังมาหลายวันแล้วหนูก็เพิ่งตัดสินใจสมัครวันนี้ แต่หนูอยากจะถามว่า ถ้าเหมือนเราเติมเงินเองเราเราเราจะได้ค่าคอมไหมคะของตัวเราเองไม่ได้ค่ะ ของตัวเราเองไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ แต่เดี๋ยวเรารับเติมเงินเฟสที่เรารับเติมเงินให้กับดีลเลอร์หรือว่าลูกค้านะเราจะได้ค่ะ และตอนนี้สิ่งที่เราได้คือ การที่เราดูแลให้สาขาของเรานะคะ ยังทำงานต่อยังเติมเงินบริษัทก็จะให้ค่ะค่าดูแล ค่ะพอดีหนูฟังมาหลายวัน แล้วคุณล่าเขาแบบให้หนูเข้ามาฟังแล้วก็หลายวันแล้วหนูก็ยังไม่ตัดสินใจหนูเพิ่งตัดสินใจสมัครวันนี้วันแรกเลย โอ้น่ารักมากพิมีเบอร์ไว้นะคะ เดี๋ยวโอนเงินให้ร้อยหนึ่ง ได้เสื้อด้วยนะ ค่ะ ค่ะ สวัสดีครับ่อเตีครั่ะบสวัสดีค่ะ ผมสุมิตรศรีสเกตนะครับ แนะนำโดยครูสมพรเพชรแสงลบบุรีครับ ค่ะ วันนี้วันสุดท้ายที่จะได้รับเสื้อใช่ไหมครับ ใช่ค่ะลุยเลยค่ะพี่ ครับ วันนี้คงได้อีกหนึ่งสาขาครับ พี่บอสครับอะไร พี่สุวิทย์สิบส่ดูมันมันวัน วันสุดท้ายแล้ว วันนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนหาเงินไปซื้อหวยครับผม วันนี้ได้แน่นอนครับบอสโอเคค่ะ ได้ค่ะขอบคุณนะคะสสวัสดีค่ะ บอสสวัสดีค่ะ เข้าใหม่ค่ะ เข้าเมื่อวานค่ะ จ้า ยังไม่รู้อะไรมากเลยเพิ่งเพิ่งพอรู้รู้จากก็ข้าสบักเลยค่ะ สุดยอดค่ะ แล้ววันนี้เป็นแขกของใครคะ ใครแนะนำคะพี่ คุณอำนวยค่ะ การค้าค่ะ อ๋อ อันนี้ใส่พี่สูมินเหมือนกันหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่อำนวยเป็นพี่อำนวยเป็นคนชัก เข้ามาค่ะ ดึงเข้ามานค่ะแนะนำเข้ามานะคะฝากเข้าห้องกลางนะคะ พี่ดีเลอร์ทุกท่านค่ะทำงานง่ายคืออะไร เอาทีมงานเข้าระบบ พี่พี่ดีเลอร์ไม่ต้องกลัวค่ะ บริษัทมีระบบกลาง คอยช่วยเหลือ เนี่ย มีโค้ชหนุ่มเนี่ยพูดทุกวันปันสุกยามเช้าประยัดเข้าห้องปันสุกยามเช้าค่ะนะเราไม่ต้องทำเอง ค่ะค่ะค่ะนั่งยิ้มอยู่เนี่ย คุยทุกวันนะคะ พี่ผู้ว่าโคราชเนี่ย ต้นเช้าเนี่ย ไม่ต้องทำเองค่ะ เชิญคนใหม่มาเสร็จนะ ยัดเข้าห้องกลางเสร็จ ไปยัดเข้าห้องโค้ดหนุ่มค่ะก็อยากรู้อะค่ะเลย เห็นเห็นในไลน์เข้ามาก็วันนี้ก็มีบอสจะมาแนะนำก็เลยเข้ามาก่อนเลยค่ะ ค่ะ แต่ว่าวันนี้จะเจอบอสแต่เป็นวันสุดท้ายนะคะ ก็ไม่เป็นไรค่ะ เรามีทีมบริหารดีลเลอร์ิบกว่าท่านที่คอยซัพพอร์ตนะคะ โดยเฉพาะ ค้ชหนุ่มนะคะพี่กบเนี่ยไปเข้าไปเลยนะคะพี่จ็อบนี่ก็เขามีเทรนนิ่งกลุ่มของเขาก็ไม่เป็นไร เราก็เข้ากลุ่มไหนได้เราก็เข้า เพราะว่าวัฒนธรรมของเราคือทุกคนส่งต่อรุ่นสู่รุ่น เพราะทีมบริหารดีลเลอร์เนี่ยเราจะรับ 77 จังหวัด 77 คนที่ติดกับบริษัท ที่จะเป็นคนกำหนดทิศทางของโครงการสิมสุขเรานะคะ ต่อไป ท่านก็จะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็จะดูแลรุ่นสู่รุ่นนะคะ วันนี้เราทำอะไรสักอย่างเพื่อที่สิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนนะคะ แล้วมันเป็นความฝัน ความเป้าหมายเออต้องบอกเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะ แต่ทำคนเดียวไม่ได้ แต่ก็ต้องมีคุณซึกเจ็ดสิบเจ็ดขุนพลนะคะ ไว้คอยช่วยนะคะ ขอบคุณค่ะ พี่คะพิมพ์เบอร์ไว้นะโอเคค่ะ วันนี้จะไม่ดีเลยเยอะนะคะ ท่านใด วันนี้สุ่มแจกเลยนะพิมพ์มาค่ะ ตามความพอใจนะคะจะดูว่าอันไหนจะเติมโปอันไหนเติมเงินเงินแล้วแต่เลยนะคะค่ะสวัสดีเจ้า สวัสดีวัสดีเจ้าบอสเต๋เจ้าอุ้ยดีใจขนาดเลยนะเจ้าที่บอสได้เห็นบอสเต๋นะเจ้าก็คือ มันโนดีใจมาเจ้าถึงแม้ว่าแม่โนเอ่อยังไม่ได้ห้าซิมเพื่อแต่แม่โนสามารถขยายสาขาได้ถึงห้าสาขาและตอนนี้ก็มีคนอยู่ในสาขาของแม่สิบแล้วเนาะถึงแม้ว่ามันดาวคนเตื้อแต่แม่โนจะพยายามนะเจ้าพยายามเพื่อถึงได้วันนี้ดีใจขนาดนะเจ้าว่าวัดตีขึ้นมาเนาะแล้วแม่นุกก็รวบรวมความกล้าของตัวเองนะเจ้าที่จะวัดตีขึ้นได้นะเจ้าเพราะว่าแม่นุ หันโอกาสที่ว่าซิมปันสุขของเขาเนี่ยจะจะเจริญเติบโตภายในเอ่อปีสองปีเติบโตไปได้ในตลาดนี้แน่นอนนะเจ้าแม่นกมองล้างแสงอยู่ตั้งหน้าแล้วนะเจ้าห้าไผ่นะเจ้าที่ยังลังเลอยู่บัตัดสินใจเต้อนะขัดใจนะเจ้าขัดใจมาตัดสินใจเฮียเนาะเพราะเราจะได้มีเงินล้านไปกันตั้งหน้า อันเนี้ยโครงการเนี้ยดีจริงๆสำหรับรากหญ้านะเจ้าในยุคโควิด โควิดน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวคือบะมีสตังเลี้ยงครอบครัวเจ้าทำงานรูปโฟมแม่นุ่งไปไหนเลย เจ้าอยู่หลุมไอไตกเก่าแต่มีเงิน มีเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วนะเจ้าเออสิบคนไปตั้งใดละเออ แล้วมีกองทุนโปรซ้อนโปรกองทุนอยู่ฮันเออไว้รออยู่แล้วจ้าแม่ก็ได้ละเนาะแม่ก็ได้แต่แต่พยายามเด้อครับบอสเอาโมหมวกมาน่ะแม่จะเอาจนได้เจ้า เอาห้คู่ไปเลยค่ะอค่ขอบคุณค่ะ วันนี้มีเสื้อนะคะแม่นุวันนี้เสื้อได้ได้ดินเลอร์ป้ายแดงมานะเจ้า น้องบิ๊กนะเจ้า น้องบิ๊กเนาะเปิ้นเป็นนะคะออนไลน์ โอ้ยกว่าแม่จะจีบเปิ้นติดนะเจ้าเป็นอาทิตย์เลยนะว้าวแม่เก่งมากอ่ะงานนะเจ้ามองไปหน่อยนะแม่นูนี่ต้องได้สองร้อยเจ้าเพราะว่าในฐานะเสียสละสอนทุกคนนะคะติ๊กต็อก จ้าอคุณจ้าขอบคุณจ้านะคะ วันนี้ก็ขอให้พี่ๆที่เรียนทุกท่านนะคะ เข้าห้องเรียนนะคะ และถ้ามีโอกาสเราก็จะกลับมาเจอกันอีกนะคะ กับแคมเปญบอสเต๋จับมือทำงานนะคะ ทุกท่านคะวันนี้นะคะ ขอให้ทุกท่าน ออกไปลุยงานกันเต็มที่ได้เสื้อไปใส่นะคะ แล้วก็ได้เงินด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ ดีค่ะ บอสเต๋นะคะดิลเลอร์ซิมปันสุขกระบี่นะครับดีลเลอร์นะครัปฐมดีลเลอร์โครงการซิมปันสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชดีลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดอุดรธานีดิลเลอร์ซิมปันสุขจากวัดจะถูกบอดบอสประการดีลเลอร์ซิมปันสุขเป็นดีลเลอร์ซิมปันสุขเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนะคะดีลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดประจวบนะครับดีลเลอร์ซิม จังหวัดปทุมธานีนะคะดีเลอร์ซิมปันสุขโคราชนะคะดีลเลอร์ซิมปันสุขจากน้องค่ะ ดีลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดเชียงรายค่ะ มาเช็คสัญญาณฟิวนะคะ ฟิวแรง ชัดจริงๆค่ะ สัญญาณฟิวชัดเจนครับ สุดยอดครับ สัญญาณดีมากครับ แรงสุดยอดมากครับ แรงครับ ชัดเจน เต็มทุกขีด ชัดเจนดีค่ะ แรงทั่วไทยเลยค่ะชัดโอเคค่ะ ดีมากเลยค่ะแรงมากครับ ชัดดีค่ะ แรงชัด มากค่ะ แรงชัดดีมากครับ แรงสุดยอด แรงชัด ยอดเยี่ยมมากๆเลย แรงไหมแรง แรงไหมแรงแบบเยี่ยมมาจ้าแรงชัดค่ะ ชัดมากเลยค่ะ แรงชัด ดีค่ะ ชัดทั่วไทยนะคะ แรงดี ชัดค่ะ แรงชัดทั่วไทยนะครับ ดีค่ะบอสเต๋นะคะดิลเลอร์ซิมปันสุขวัดกระบี่นะครับดิลเลอร์นครปฐมดิลเลอร์โครงการซิมปันสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชดิลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดอุดรธานีดิลเลอร์ซิมปันสุขจากขอนแก่นดิลเลอร์ซิมปันสุกสมุทรปราการดิลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดภูเก็ตครับผมเป็นดิลเลอร์ซิมปันสุขเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครนะคะดิลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดประจวบนะครับดิลเลอร์ซิม ังหวัดปทุมธานีนะคะ ดีลเลอร์ซิมปันสุขโคราชนะคะดีลเลอร์ซิมปันสุขยากษ์น้องค่ะ ดีลเลอร์ซิมปันสุขจังหวัดเชียงรายค่ะ มาเช็คสัญญาณฟิลนะคะ ฟิลแรงชัดจริงๆค่ะ สัญญาณฟิลชัดเจนครับ สุดยอดครับสัญญาณดีมากครับ แรงสุดยอดชัดมากครับ แรงครับชัดเจน เต็มทุกขีชัดเจนดีค่ะ แรงทั่วไทยเลยค่ะโอเคค่ะดีมากเลยค่ะแรงมากครับชัดดีค่ะ แรงชัดมากค่ะแรงชัดดีมากครับ แรงสุดยอดแรง ชัดยอดเยี่ยมมากๆเลยแรงไหมแรงแรงไหมแรงแบบเยี่ยมมากจ้าแรงชัดค่ะชัดมากๆเลยค่ะแรงชัดดีค่ะชัดทั่วไทยนะคะแรง ดีชัดค่ะแรงชัดทั่วไทยนะครับ